ครับที่นี่เดี๋ยวเราจะจากอุตรดิตถ์จะไปเพชรบุรีนะครับ เราก็ต้องเริ่มต้นจากที่นี่ครับ ลืมไปแล้ว อ่า เข้าเกียร์ก็ง่ายๆนะครับ แต่ต้องเอาขาตั้งขึ้นก่อนนะครับ ลืม ถ้าลืมขาตั้งนี่จะเข้าเกียร์ไม่ได้เกียร์ก็เป็นเกียร์มือนะครับ เห็นไหมวิ่งช้าๆได้หมด ก็มีอะไรแปลกๆ ใหม่ ๆ ขึ้นมาเรื่อยๆปั๊มน้ำมันกลาง นี้คือวัดป่ากระพีเป็นวัดหลวงพ่อกลมพระปิดตาที่มีชื่อเสียงนะครับ นี้เนี่ยพอจะทำนาได้พอสมควรนะเพราะว่ามีร่องน้ำที่ชนประทานส่งมานะครับ จากแม่น้ำนั่นเห็นไหมตรงนี้เป็นร่องน้ำเพื่อให้คนที่ทำนาเนี่ยได้ผ่านน้ำเข้านาตัวเองได้ ทำนา มีฝนตก แต่ฝนตกไม่พอเพียง ยังคอยน้ำฝนกันอยู่ อันนี้แปลงนี้พอจะทำได้ บรรทารพ ยังส่อง made วัดพิษณุโลกอยู่ติดกันอยู่ติดกับพิชัยอุตรดิตถ์ตอนนี้ชายแดนพิษณุโลกอุตรดิตถ์เหมือนตรงนี้คือเหนือ